นทางเหลือความหวังเหมือนเป็นแค่ความฝัน ฉันและเธอ เราทำความเป็นจริง ให้สิ่งนั้น ให้พวกเขา me. ภารกิจของเราคือ คนหางานต้องได้งาน บริษัทที่หาคนต้องได้คน อย่าทิ้งใคร ให้ล้มล้มแรงแลงในฝัน อย่าทิ้งกัน หากเธออยากวาดฝัน ให้กับคน ขอให้รัก สิ่งที่เราทำ และพร้อมดีใจ ทำให้ฝันกลายเป็น